ถ้าแม่ของลูกมาอยู่ที่นี่ ลูกก็ไม่ที่จะยิงแม่ ใช่ไหมไม่มีไม่ต้องเดือดร้อนไอ้คนที่มีเมียระวังเมียไม่มีโชว์หมดอ่ะวัดเราเฝ้าประชาชนอยู่เนี่ยไปไล่มาถึงบ้านเลยจ้าพี่น้องใช่ปรยุทธออกไปปรยุทธออกไปม็อบสองครั้งอ่ะไปเด้โอ้โหต้องไปแล้วอ่ะวันนี้ประชาชนไม่ยอมตรงไปแล้วตอนนี้กลุ่มสามัคคีประชาชนไทยไม่ทนได้เคลื่อน นัดมาแล้วนะฮะเราก็ได้ปักหลักกันอยู่ที่นี่นะครับเียวซ้ายครับเียวซ้ายนี้เลยฮะสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะครับแล้วก็ขอคุณมากท่า ุทจันโอชา ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับขอบขอบคุณมากครับพี่กลุ่มนี้ดูมี energy เราไปตามแนวครับพี่ไม่ใชยเลื่อนขึ้นไปตรงไหนคือแนวของเจ้าหน้าที่ กาดของเราครับมอเตอร์ไซค์ช่วย จอดเป็นแนวและช่วยส่งสัญญาณมาถึงรถคันหน้าเลยครับ พาน์ทนายนกเขานครับ แล้วมาดูว่า ถ้าประชาชนนั้นเนี่ยทำได้ทำได้จริงถ้าทุกคนลุกขึ้นมานะครับ ส่วนประเด็นอื่ที่จะกระทบต่อความรู้สึกความอ่อนไหวนะครับ หลังจากที่อำนาจอธิปไตยเป็นของเราแล้ว นะครับเราสามารถมีรัฐบาลที่ประชาชนตั้งขึ้นมา พี่น้องทหารตำรวจทุกคนตั้งขึ้นมาทำมือความตกใจของคนทั้งประเทศนะครับผมคิดว่าอันนั้นคือบางหวังที่จะเป็นรากฐานของประเทศไทยให้มันและความขัดแย้งต่างๆ ก็จะค่อยๆจางลง แล้วอย่างจะเจรจากันได้นะครับ นี่ก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่การเคลื่อนขบวนนั้นถึงกก็จะเห็นภาพว่าไม่ได้มีความขัดแย้งบนเวทีก็มีการทักทายกันนะครับผมอยากให้ทุกกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหว นี้ถ้าจะต้องใช้พื้นที่เดียวกันนะครับจะต้องเหมือนกันก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ แล้วก็ว่ากันไปนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปแต่ว่าอยากจะเรียกร้องรัฐบาลและตำรวจทหารให้โอกาสที่น้องประชาชนบ้างไนออกด้ัก ทุกคนมีจุดยืนต่างกันนะฮะ แต่มีอุดมการที่เหมือนกันคือ ไล่ควายออกไปจากสภาไล่ควายออกไปจากนายกรัฐมนตรีนะจะมาแัมาแทนนะครับ แล้วก็ไปกันได้นะครับแต่ว่าก็ก็เลือกเข้าตามเวทีถูกไหมเพราะอย่างผมเนี่ยอาจจะแบบรุ่นเก่าหน่อยถูกไหมการนำเสนออาจจะไม่ร่วมสมัยหรือไม่ไม่ทันดนตรีอาจจะไม่ทันกลุ่มวัยรุ่นก็ไปเลือกกลุ่มวัยรุ่น นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่สถานการณ์ของทั้งสองกลุ่มนะครับ ก็เป็นไปได้แบบ เกินขบวนออกนะครับ เกินขบวนครับไม่ไหวที่จะเข้ามดต่อทุกคน พอรับชันกันอย่างหนาแน่นบริหารประเทศเพื่อเพื่อให้นายทุนเจ้าสัวรวยกันอย่างเพื่อเพื่อเพราะฉะนั้นถ้าคุณบริหารประเทศแล้วมีเด็กคนไทยเดือดร้อนเพราะฉะนั้น อย่าอยู่เลยใช่ไหมครับไล่มันออกไป อยู่ม็อบยาวๆจนกว่าจะแบบจันหวานเรากำลังจะแยกทางเรื่องแล้วนะครับ แล้วเราก็จะมุ่งหน้าสู่ทางเนียบรัฐบาลทันทีนะองประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปเรามุ่งหน้าสู่ทองเนียบรัฐบาล้ปยุ Let's go! โอ้ามไไหนได้วยกันีน้อ้ยเยีน้องเยันติรคนจะต้องออกไปมอกนีประชาชนจะไปไล่บ้านเลยรวันจะนอนไม่หลับนะจะยุติจะโอชา วันนี้ประชาชนมาทวงคืนทำเนียบรัฐบาลไปไล่มันถึงบ้านเลยจะรับ่น้อง ใช่ไรยุทออกไปไรยุทออกไปไรยุทออกไปไรยุทออกไปไรยุทตอนนี้เวทีเราก็มาเต้นเรียบร้องรอสแตนบายอยู่แล้วพี่น้อง เออเออ บ็อกสองครั้งอ่ะ ไปเด้โอ้โหต้องไปแล้วอ่ะวันนี้ประชาชนไม่ยอมส่งไปแล้ววันนี้เราพ่อบ๊อกสองกลุ่มเลยอ่ะถึงหน้าทางเนียบรัฐบาลน้ยองคนไทยนะครับที่ทับตาบานะครับให้ไปทางทางซ้ายนะครับทางซ้ายมือผมลาดวินิพัทยมนะครับโอเคครับด้านหน้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของหมออยู่ ราจะปักหลักนักพื้นที่อยู่ตรงนี้หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับพี่น้องเพื่อให้ทางเอ๊ะังขาฝั่งขวาไม่มีคนเลยอยู่กันด้วยนี่ก็ถ่ายรูปกับทหารนะครับ ทหารของกลุ่มประชาชนนะครับ มันมีทหารบางส่วนนะครับที่ไปเข้ากับรัฐบาลบ้างกับประชาชนมากนะครับ แต่เป้าหมายคือกำจัดประยุทธ์ออกไปนะครับ คนนี้คือคุณชิโรดครามไพบูลนะครับ เป็นผู้บรรยายข่าวช่อง Voice TV นะครับ เป็นช่องตรงข้ามรัฐบาลนะครับอันนี้คือผมที่มาค้างเงิยนนะัเ่มนออกไป ตอนนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศม็อบของทั้งสองแล้วนะครับ บรรยากาศม็อบกลุ่มแรกนะครับ ก็เป็นไปอย่างสันติวิธีนะครับ แต่ว่าม็อบกลุ่มที่ 2 ก็คึกคักเฮฮาดีนะครับ วันนี้ผมขอกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวติดคุกครับ ยิ่งช่วงนี้ยิ่งเป็นแบบนะที่มีการลุกคือของประชาชนกันอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเสี่ยงไปมากกว่านี้นะครับบ๊ายบาย มันเดินตลาดกลางคืนเลยอ่ะทุกคนมีแบบเพลงเพลิงอะไรด้วย ช่วงเวลาที่เป่าหลงได้ไปถ่ายนั้น มันตรงกับช่วงเวลาที่ลุงตู่และคณะบินไปภูเก็ตแซมบ็อกเพื่อไปต้อนรับชาวต่างชาติ และมันพูดด้วยอย่างหนึ่งว่าทำดีได้ดีอะไรเงี้ยครับทุกคนมันแบบโคตรมันไส้ มีใครมันไส้มั้งครับ ไม่สนหัวพวกกูเลย ล่าสุดกิ่งโรงงานกิ่งแก้วเบิไม่มีไปอีเบาหวานแม่งตอบว่าไม่รู้ไม่รู้รกูว่ากูได้ติดคุกแน่นอนเลย ตำรวจต้องมาบ้านกูแน่นอน อันนี้ผมชอบมากเลย ไอลุงตู่ที่มันเป็นโรงศพนะครับ ทุกคนแบบตายไปเถิดนะจ๊ะนั่งโง่ๆริมชายหาดนะจ๊ะรีบไปแล้วเดี๋ยวแบฮกปิดแบฮักเดี๋ยวคนก็ถามอีกว่า กินทำไมมัน ินหลายครั้งแล้วแต่คุณครับ นี่แบรฮักสาขาออริจินอลนะครับแบรฮักที่สยามเป็นสาขาแรกเลยนะครับ ที่ผมอยากจะกิน อยากจะกินแบบออริจินอลบ้างว่าจะ ว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับ ก็หน้าสถานีสยาม อันนี้น่าจะเป็น เอ่อ อันนี้ไม่แม่นจุดนะฮะ ว่าที่นี่คือที่ไหนดนูขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับ ไม่ได้มาข้างนอกบ่อยด้วยสิ สรุปคือเซนทันโวกับเบรเฮานั้น อยู่ที่สถานีชิดลมจ้าโดนแกงหนักมาก ไม่ได้มาข้างนอกซะนาน เดินส f c กัน เดินสยามกันนะทุกคน ร้านหลาย ร้านปิดนะ ไม่รู้ปิดทำการหรือว่าปิดโควไม่รู้ปิดเวลาทำการหรือว่าปิดโควิดนะครับทุกคน มีเบอร์เกอร์คิงมีทาโก้เบลโกโก้ อันนี้เคยกินอยู่ปังมาก อร่อยมาก เดอะบีบิมบัก ก็จะเป็นพวกย่านร้านอาหารทั้งหลายนะฮะปิดบริการ ลองร้านนี้ทุกคนทาโก้ตัโก้ โอเค ทุกคนถามว่าได้แล้ว ดูนะครับทุกคนอันนี้เป็นข้าวสไตล์เม็กซิกันนะครับ อันนี้เป็นไก่ครับ อันนี้เป็นสลัดครับ เป็นทาท่าครับ อันนี้เป็นเอ่อกัวคาโมเล่นะครับ เราจะมาลองชิมกันดีกว่านะครับซอสเผ็ดนะครับจะลองแกะกันเลยอืมแซ่บ ดูจากกลิ่นจากทรงคล้ายๆอาหารอาหรับเลยนะครับ เหมือนอาหารแบบโมร็อกโกอะไรเงี้ย เป็นน้ำซอสพริกนะฮะถ้าแบบไทยก็คือแบบน้ำพริกสีราชาอะไรอย่างเงี้ยครับ ซิมเบิร์พิมพ์กันเลยดีกว่าครับ สรุปคือทุกอย่างรสชาติดีมากนะครับ เหมาะสมกับการเป็นอาหารมิกซิกันนะครับ เหมือนอาหารโมร็อกเกิผสมกับอาหารแบบอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับ เข้ากันมาก กินเสร็จแล้วนะครับ ไอข้าว น่าจะแคลิฟอร์เนียโบนะครับข้าวแบบแซ่บมากทุกคนตอนนี้ จะหารถเมย์กลับบ้านนะครับ เดี๋ยววอกหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย